ครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะมารีวิวโมเดลกันนะครับ โมเดลที่เราจะรีวิวกันในวันนี้ ขอยกตัวโจ๊กเกอร์นะครับ จากภาพยนตร์เรื่อง Suicide Squad นะครับ อาจจะสำเนียงไม่ดีนะครับ โอเค ครับ เริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวขอหยิบตัวกล่องโจ๊กเกอร์มาก่อน โอเค ครับผม ครับ จ็กเกอร์จะมาในรูปแพ็กเกจกล่องรูปแบบนี้ครับ จะมีหน้ากล่องจะเป็นรูปจ็กเกอร์กุมหัวอ้าปากนะครับ ตามที่เราเห็นลักษณะท่าทางกลวนของจ็กเกอร์ในภาพยนตร์ครับครับผมเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันเลยปึ๊บโอเคเปิดมาแล้วก็จะเจอตัวที่เป็นใบโคเวอร์ปิดอย่างนี้อ่าเปิดออกเราพบกับเจ้าโจ๊กเกอร์ของเราอยู่ในรูปถูกคุ้มอยู่ในพลาสติก โอเค เราแกะออก ในสองปกติก็จะมีแถมตัวฐานดิสเพย์อะไรกับเสาอันนี้ไม่ต้องสนใจมันครับ เรามาสนใจตัวหลักของเราเลย คือตัวโจ๊กเกอร์แกะพลาสติกออก ครับมาดูกันสิว่ามันจะสวยงามโอ้โอ้ตัวฮักเราก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยอขอเอาพิงไปก่อนอ่ะพิงทรอไปก่อนกัน ครับอืมนี่ผมไม่ไม่ต่อฐานเนาะ แค่ประคองให้อยู่ก่อนโอเคสังเกตครับเนื้องานเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆโดยการยกมันเข้ามาใกล้ๆอ่าโฟกัสหน่อยทันไหม อีกทีนึง โอเคใช้ได้ครับ สังเกตครับความละเอียดของงานโจ๊กเกอร์จากค่ายเคซี่ทอยเป็นยังไงบ้างครับ เน้นทุกรายละเอียดแม้แต่พวกรอยสักนะครับ มีความคมชัด ดวงตาครับ ปากฟันต่างๆครับครับรอยสักอะไรต่างๆนี้มีความเหมือนกับต้นฉบับในภาพยนตร์ครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในตัวโจ๊กเกอร์ครับผมแนะนำเลยครับ มีตัวนี้ติดไว้ที่บ้านไม่ผิดหวังแน่ครับรอยสักข้างหลังรูปมังกร ก็ยังมีความละเอียดครับ อย่างกับจับเจ้าโจ๊กเกอร์มาย่อส่วนจริงๆเลยครับแม้แต่กางเกงอะไรครับรอยยับต่างๆ ครับโอ้โห มีความสมจริงมากครับผม สนใจยังไงครับ ติดต่อมาได้ที่ Line Facebook หรือเว็บไซต์ของเราเยี่ยมชมกันได้นะครับ ทางด้านซ้ายมือ วันนี้ขอจบการรีวิวเจ้าโจ๊กเกอร์เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ